พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการแข่งขัน FameLab International 2019ณสหราชอาณาจักร การแข่งขันเฟรมแลบอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเวทีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกจัดขึ้นภายในงานเชลนัมไซแอนเฟสติวัลสหราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยครับ British Council ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช และหน่วยงานพันธมิตรผานางสาวนภัสปันทิกุล ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน f a m e Lab Thailand Competition 2019 บินลัดฟ้าสู่สหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน f a m e Lab International 2019 ณ เมืองเชลนัมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจาก 25 ประเทศทั่วโลกนภัสตันทิกุล เป็นคนไทยคนแรก ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายได้สำเร็จ โดยเลือกหัวข้อในการแข่งขันคือ Meet the Future เนื้อสัตว์ผลิตในห้องแลบ อาหารแห่งอนาคต ซึ่งหลังจากการแข่งขันมีโอกาส ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook British Council Thailand ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000